ุ้ยวายมาดีอยู่นะเฮ้ยวายมาดีนี่ทำมันเล่นไป จัดมาจัดมาจัดมา อย่าทำให้อ้ายผิดหวังอ้ายอุตส่าห์แวะมาเล่นเอง แล้วเองอย่าทำให้อ้ายผิดหวังเด้อก็จะภาพเกมนี้สวยพอใช้ได้เลยนะ ว่านะผมชอบภาพเกมนี้อยู่นะครับ จัดปายจัดปายหลายๆหน่อยเพื่อน ขอเข้าฟรีกงฟรีเกมหน่อยก็ดีอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง อยากรู้ว่าในฟรีเกมจะเป็นยังไงนะนะโอ้โหแต่ทรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะทรงนี้รู้สึกได้กินตัวตัวกินเกลือเกลือเค็มเค็มยังไงไม่รู้นะเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้วอย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้วทำเป็นเล่นเลยดีดีเพื่อนดีดีเพื่อนโอ้โหอะไรวะหน้า อะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่ฮัลโหล ลงรัวรัวแล้วทุนกูลงรัวรัวแล้วขอแบบหลายๆขอแบบวายมาเต็มๆอะไรเงี้ยวายมาแบบเมื่อกี้ผมเห็นฟีเจอร์มันเข้ารอบเดียวเนี่ยวายอะไรของมันอะสเก็ตเตอร์ก็ได้ถ้าวายไม่มาก็สเก็ตเตอร์ก็ได้เพื่อนโอ้โหวายมา2ตัวอย่างนี้ยังไม่แตกไปยัดเบ็ดเจ็ดแม่งเลยแล้วกันเบ็ดโปรดผมนะลองดูลองดู ยากพอสมควรเลยเพื่อนเกมนี้แตกยากพอสมควรเลยว่ะเอ้ย มันจะไม่แตกเลยก็ไม่ได้เด้อ มันจะไม่แตกเลยก็ไม่ได้เด้อ สวย แล้วไปยังไงต่อผมดอกนี้สวยงามผมหูแล้ววายเข้าโคตรดีแล้ววายเข้าโคตรสวยว่ะเจ็ดเค เอาเรื่องเว้ยมาเลยเว้ยมาเลยผมว่าน่าจะมาแล้วนะจังหวะนี้นะ ไปต่อผมไปกันต่อไปกันต่อฮึบ ึกมันแอบเงียบเหงานิดนึงนะดูวายดูวายมันเข้าแบบเต็มกราบจัดเลยนะแต่ว่า แต่ว่ามันยังไม่เท่าไหร่วะเพื่อนขอยนิดนึงว่ะมันยังมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงอะไปขอจะขยับไปเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันไม่ไหวละเบ็ดจงเบ็ดเจ็ดเบ็ดหงเบ็ดห้าไม่ตรงไม่แตกเลยจัดเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันนะลองดูผมเพื่อลองดูนะ ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะก็สามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยเลยนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับผมระวังโดนโกงกันด้วยนะครับเพื่อน มันจะมีอะไรแตกให้กูไหมเนี่ยอยากเข้าฟรีเกมเพื่อนผมอยากรู้ว่าในฟรีเป็นยังไง ผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะไม่เคยดูด้วย แบบเห็นหน้าปกมาดูหน้าเล่นดิผมก็เลยกดเข้ามาเล่นแม่ง ด้นสดจัดๆบอกได้เลยว่า ด้นสดจัดๆนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าส่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะเกมเนี้ยรู้สึกว่ามันไปกินตุตุตลอดเลยเนี่ย โหลกินตุตุเหมือนจะหมดตูดยังไงไม่รู้ แล้ว ฟีเจอร์วายมาอีกแล้วเว้ย ไหลไหมไปไงไหลไหลเปล่าไหลเปล่าไหลดีรออะไรอ่ะสวยงามไปต่อไหมไปต่อไหมนิดนึงมาขออีกนิดนึงมากำลังมาดีเลยโอ้โหแล้ววามันอยู่ค้างเลยนะเพื่อนวายตรงกลางแล้วมันอยู่ค้างด้วยนะมันอยู่ดีเนี่ยทำไม่เล่นไปจัดไปจัดไปอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อนเพื่อน ขอจำแจมแบบยาวไปยาวไปอ่ะสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์ยังไม่เข้าให้กูเลย ฟิกงฟิเกมาอยาก้องเว้ย ทรงนี้ไม่น่าจะมีฟรีกงฟรีเกมอะไรให้กูว่ะดูทรงแล้ว ดูทรงแล้วไม่น่ามีฟรีกงฟรีเกมแล้วทรงเน่าจัดเลยจัด เบ็ดยี่แม่งเลยหมั่นไส้แล้วเพื่อนหมั่นไส้ละผมเริ่มหมั่นไส้แล้วนะจังหวะนี้นะไหนดูดิมันจะแตกไหมเบ็ดยงเบ็ดยี่นะคือถ้าเบ็ดยี่ไม่แตกก็คือหมดแล้วนะถ้าเบ็ดยี่แตกก็โชคดีไป แต่ถ้าเบ็ดยี่ไม่แตกนี่ก็หมดตูดแล้วนะครับเพื่อนนะสี่ร้อยกว่าบาทกู เอาหน่อยเพื่อน เอาหน่อยเพื่อน เคด้วยช่องแรกว่าไงเคด้วยสเก็ตเตอร์ไม่เข้ายากจริงว่ะเกมนี้สเก็ตเตอร์ไม่เข้ายากจัดเลยเมื่อนะปลายปลายปลายยาวปลายผมยาวปลายทุนเหลือ200บาทนะแล้วลงรัวๆทุนเหลือ200กว่าบาทแล้ว เห็นทรงว่าลงรัวๆด้วยผมว่ามันน่าจะถึงชะตาขาดของเราแล้วแหละ ขายแล้วเหลือ90กว่าบาททำไมมันไหลไวจังวะเนี่ยฮัลโหลทำไมมันไหลไวขนาดนี้ทำไมมันละลายไวขนาดนี้ เกินไปเกินไป แต่เรายังสู้ยังทนอยู่ว่ะเรายังสู้ยังทนอยู่ว่ะขอนิดนึงมาขอนิดนึงมาโอ้โหชิบหายแล้วกูเหลือ5บาท